สวัสดีค่ะ ดิฉันรองศาสตราจารย์ ดรถนอมพรเลาหาจรัสแสง ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการศึกษาหรือ IT for Education ค่ะ สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่ 9 เรื่อง IT for Creating Social Networking and Apps for Education ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครื่องมือบนโลกออนไลน์ที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการสอน ข้อเสนอแนะการใช้โซเชียลมีเดียในการพัฒนาผู้เรียน รวมไปถึงการใช้โปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ Apps for Education โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ และ 3. ผู้เรียนสามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้วย Facebook แล้วก็ Google Hangout ได้ค่ะ ในหัวข้อแรกนี้ เราไปเรียนรู้ถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์กันค่ะ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในวัยศึกษา มีวิธีการเรียนและการใช้ชีวิต ที่แตกต่างจากเด็กรุ่นก่อนเป็นอย่างมาก ในขณะที่สังคมและผู้เรียนเปลี่ยนไปนะคะ แต่วิธีการสอนกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน องค์ความรู้และทักษะสมัยใหม่ รวมถึงการใช้ชีวิต และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอีกด้วยค่ะ ช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับตัวในเรื่องศึกษาเรียนรู้อย่างเร่งด่วน หนึ่งในความพยายามนั้นได้แก่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ Learning in the 21st Century ซึ่งเป็นแนวคิดที่จำเป็นในการเชื่อมโยง และลดช่องว่าง ระหว่างความรู้และทักษะที่ผู้เรียนได้รับในชั้นเรียน กับความรู้และทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดหลักๆ 4 ประเด็น ที่ผู้เรียนต้องศึกษาเรียนรู้ดังต่อไปนี้นะคะ ประเด็นที่ 1 คือการมีความรอบรู้ในรายวิชาแกน ซึ่งครอบคลุมวิชาทั้งด้านเกี่ยวกับภาษา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นต้นค่ะ ข้อที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ค่ะที่รวมถึงจิตสำนึกต่างๆ ต่อโลกนะคะความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และการเป็นผู้ประกอบการเป็นต้นค่ะ ส่วนอย่างที่3นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะ ได้แก่ทักษะที่เราเรียกกันว่า 4C ค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานร่วมกันค่ะ และที่สำคัญนะคะ สุดท้ายคือ ทักษะชีวิตการทำงานค่ะ ซึ่งครอบคลุมทักษะเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัว การชี้นำตนเอง ความเป็นผู้นำ เป็นต้นค่ะ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความรู้ และทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่21รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเอง ก็ควรที่จะสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเช่นกันนะคะ โดยหนึ่งในแนวคิดสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อสร้างโงคงความรู้ที่เรียกกันว่าทฤษฎี c o n n e c t i v e s s ค่ะ โดยทฤษฎี connectivism มองว่าการเรียนรู้ในยุคเดิมๆ ไม่ตอบสนองวิธีการเรียนรู้ของเด็กในยุคดิจิทัล ที่เกิดท่ามกลางเทคโนโลยีต่าง ๆ รอบตัวทำให้เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเหล่านั้น การเรียนรู้จึงเกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์มาคัดกรอง เรียบเรียง วิเคราะห์ ให้มีความหมายสำหรับตัวเอง โดยการเรียนรู้จำเป็นต้องเกิดจากการเชื่อมโยงกับสังคม คนรอบตัว และการสร้างเครือข่าย และเมื่อผู้เรียนนำมาร้อยเรียงเชื่อมโยงให้มีความหมายสำหรับตนเอง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้น เมื่อนั้นการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Connectivism สามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดได้ในโมดูล 3 นะคะ ทุกท่านทราบไหมคะว่ามีคำที่ใช้เรียกเด็กในยุคปัจจุบันหลายคำด้วยกัน เช่น เด็กในยุค Gen Z หรือ Next Generation แม้แต่นิตยสาร Times นะคะก็ใช้คำว่ามีมีมี Generation ซึ่งคำเรียกเหล่านี้หมายถึงลักษณะของเด็กที่เกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ได้รับความนิยมใช้งาน ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ตเป็นต้น เด็กที่เกิดมายุคนี้ จึงแตกต่างจากเด็กยุคก่อนอย่างชัดเจนนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เวลาไปกับการใช้อินเทอร์เน็ต ใช้โซเชียลมีเดียและที่สำคัญที่สุดวิธีการเรียนรู้ของเด็กยุคนี้ค่ะ จากผลการวิจัยพบว่า เยาวชนไทยใช้เวลาเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 3 ชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ต และใช้เวลาในการอยู่หน้าจอโทรทัศน์เกือบ 3 ชั่วโมงต่อวัน ใช้โซเชียลมีเดียประมาณวันละ 2 ชั่วโมง 40 นาที เมื่อรวมกันแล้ว เท่ากับว่าเด็กไทยใช้เวลา 8-9 ชั่วโมงต่อวัน อยู่กับสื่อและหน้าจอต่างๆ ล่าสุดเว็บไซต์ VR Social Thailand พบว่าการใช้เวลากับโซเชียลมีเดียของคนไทยยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ใช้เวลาเฉลี่ย3ชั่วโมง 39 นาทีต่อวัน ในการใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า เวลาที่เยาวชนบริโภคสื่อต่าง ๆ ในแต่ละวันส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จำเป็นต้องออกแบบวิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มีการบูรณาการการสอน ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะต่างๆ มากกว่าการรับฟังผ่านการบรรยายของผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียวโซเชียลมีเดีย หมายถึงสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม ที่ผู้ใช้สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิด หรือความต้องการของตนเอง ด้วยข้อความภาพแอนิเมชันเสียง หรือคลิปวิดีโอ ที่สามารถโต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการเชื่อมโยงทุกคนเข้าเป็นเน็ตเวิร์กเข้าด้วยกันค่ะ ด้วยความที่สื่อโซเชียลมีเดียเป็นสื่อใหม่ที่มีบทบาทและอิทธิพลสูงในสังคมปัจจุบัน จึงทำให้ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกับการศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือ การใช้เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่สามารถทำได้ทั้งในลักษณะซิงโครนัสหรือการใช้ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น การพูดคุยสดผ่าน Hangouts หรือ Skype และมีการปฏิสัมพันธ์แบบ asynchronous หรือการพูดคุยต่างเวลากัน เช่น การใช้บล็อก ในการสนทนาเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์แบบเป็นทางการ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้สารสนเทศผ่าน LinkedIn t w i t t e r t u b e และมีการปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น การแสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดเห็นต่างๆ ผ่าน Facebook หรือ Twitter ซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอแอนิเมชันเป็นต้น ด้วยคุณสมบัติและบทบาทของโซเชียลมีเดียดังกล่าว เมื่อเรานำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแล้ว จึงทำให้เกิดประโยชน์มากมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ค่ะ ข้อแรก สื่อโซเชียลมีเดียช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของการสนทนาระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการทำงานแบบมีส่วนร่วม การออกแบบกิจกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลาง จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ข้อ 2 คือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียสร้างชุมชนของการมีส่วนร่วม หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการพูดคุยถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน สิ่งนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพ จากผลสะท้อนของข้อมูลที่ได้รับจากชุมชน สร้างประโยชน์สำหรับการเตรียมการ และการนำเสนองานที่คิดค้นขึ้นมา ประโยชน์ข้อถัดมาคือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ หรือมุมมองของผู้เรียนให้ใหกว้างไกล โดยผู้เรียนสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการแลกเปลี่ยน และเสริมสร้างประสบการณ์ทางความคิดเห็น ในประเด็นที่สนใจร่วมกันได้อย่างเสรี และหลากหลายทัศนะ จากผู้คนที่ใช้สังคมออนไลน์ร่วมกัน ประโยชน์ข้อที่ 4 คือสื่อโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะ องค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การสังเคราะห์ และการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น ทั้งการอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ประการสุดท้ายคือ การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการรับรู้ของผู้เรียน และยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย เป็นยังไงบ้างคะ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากค่ะ แต่ถ้าเราได้พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้เรียนในการเรียนรู้แล้วนั้น จะพบว่า ไม่ได้มีเพียงแค่โซเชียลมีเดียเท่านั้นนะคะ แต่ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือที่เราเรียกกันว่า พวกที่เป็นนิวมีเดียค่ะ มีบทบาทในการเรียนการสอน และการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนด้วยเช่นกันค่ะ ดังนั้นจะขอยกตัวอย่างการประยุกต์โซเชียลมีเดียรวมถึงนิวมีเดียในรูปของเครื่องมือ หรือแอปพลิเคชัน ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมิสเจนฮาร์ท ได้ทำการสำรวจเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ปี พบว่า Top Tools อันดับเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปี 2015 มีดังนี้ค่ะ เริ่มจากอันดับ 10 กันก่อนนะคะ อันดับ 10 Evernote 9 Skype 8 WordPress 7 Facebook 6 Dropbox 5 PowerPoint 4 Google Drive 3 Google Search 2. YouTube และมาถึงอันดับที่ 1 ก็คือ Twitter ค่ะ จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนเราแทบจะตามไม่ทันเลยทีเดียวนะคะ เมื่อทราบกันอย่างนี้แล้ว เราก็ควรจะต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้สอน ที่จะต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะ